Ini adalah museum yang sangat indah. Informasi yang Anda berikan sangat menarik. Terima kasih atas pujian Anda. Maaf, di mana saya bisa membeli beberapa souvenir? Anda bisa membeli beberapa souvenir di Tuk, di sebelah kiri Anda. Sayang, saya akan pergi untuk membeli beberapa souvenir yang terbuat dari kulit untuk kedua anak kita. Baiklah, Saya akan bertanya beberapa pertanyaan lagi ke pemandu kita. ”สำหรับบทเรียนที่ 5 ตอนที่2นี้ นักท่องเที่ยวกล่าวชมว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาก ข้อมูลที่มักคุเทศบรรยายก็น่าสนใจมักคุเทศกล่าวขอบคุณสำหรับคำชม นักท่องเที่ยวถามว่าจะสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหน มักคุเทศตอบว่าสามารถซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่อยู่ทางซ้ายมือของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหญิงบอกนักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีว่าจะไปซื้อของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยเพื่อนำไปฝากลูก นักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีตอบว่าได้และจะขอถามมักคุเทศนำเที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกสองสามคำถาม สำหรับประโยค Ini adalah museum yang sangat indah. Informasi yang Anda berikan sangat menarik. แปลว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาก ข้อมูลที่คุณบรรยายให้ฟังก็น่าสนใจมากทีเดียวคำว่า Ini adalah แปลว่านี่คือคำว่า museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่า yang แปลว่านั้นที่ซึ่งคำว่าสังัดแปลว่า มากคำว่าอินดาแปลว่า สวยคำว่าอินฟอร์มาซีแปลว่า ข้อมูลคำว่าบริการแปลว่า ให้มาคำว่ามนาริ i แปลว่า น่าสนใจสำหรับประโยค Terima kasih atas ujian Anda แปลว่า ขอบคุณสำหรับคำชมคำว่า Terima kasih แปลว่า ขอบคุณคำว่า atas แปลว่าบนคำว่า ujian แปลว่าคำชมคำว่า Anda แปลว่าคุณสำหรับประโยค Maaf di mana saya bisa membeli beberapa souvenir ซึ่งแปลว่า ขอโทษค่ะ ฉันสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหนคะคำว่า maaf แปลว่า ขอโทษคำว่า di mana แปลว่า ที่ไหนคำว่า bisa แปลว่า สามารถคำว่า membeli แปลว่า ซื้อคำว่า beberapa แปลว่าจำนวนส่วนหนึ่ง หรือเท่ากับคำว่า s o m ในภาษาอังกฤษคำว่า souvenir แปลว่า ของที่ระลึกสำหรับประโยค Anda bias membeli beberapa souvenir di toko di sebelah kiri Anda แปลว่า คุณสามารถซื้อในร้านขายของที่ระลึกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณคำว่า Anda แปลว่าคุณคำว่า di แปลว่า ที่ คำว่าโตโกแปลว่าร้านคำว่าเซเบลแปลว่า ถัดไปคำว่ากิริแปลว่า ซ้ายมือสำหรับประโยค Sayang, saya akan pergi untuk membeli beberapa souvenir yang terbuat dari kulit untuk kedua anak ซึ่งแปลว่า ที่รัก ฉันจะไปหาของที่ระลึกที่ทำจากหอยสองสามชิ้นสำหรับลูกทั้งสองคนของเรานะคำว่าไซแปลว่า ที่รักคำว่า อาการแปลว่า จากคำว่า pergi แปลว่าไป คำว่า membeli แปลว่าซื้อ คำว่า beberapa แปลว่า บางส่วน จำนวนหนึ่ง คำว่า souvenir แปลว่า ของที่ระลึก คำว่า yang แปลว่าซึ่ง ที่ ในที่นี้เป็นคำเชื่อม คำว่า terbuat แปลว่าทำจาก คำว่า ดาริแปลว่า จาก คำว่า กุเลตแปลว่าขนสัตว์ คำว่ากระดัวแปลว่า ทั้งสองคำว่า a นักแปลว่า ลูกสำหรับประโยค Baiklah, saya akan bertanya. beberapa pertanyaan lagi ke pemandu kita ซึ่งแปลว่า โอเค ฉันจะถามคำถามมัคคุเทศของเราอีก3-4คำถามคำว่า baiklah แปลว่า ดีคำว่า akan แปลว่าจะคำว่า bertanya แปลว่า ถามคำว่า beberapa จำนวนหนึ่งบางส่วนคำว่า pertanyaan แปลว่า คำถาม คำว่าลากีแปลว่า อีกครั้ง คำว่าก็แปลว่า ที่ คำว่า ประมาณดู แปลว่ามักคุเทศ